ครับในขณะที่เรากำลังทำเว็บไซต์อยู่นะครับ ก่อนที่เราจะทำการเผยแพร่เว็บไซต์เนี่ยเราสามารถที่จะดูตัวอย่างในส่วนของหน้าเว็บไซต์ที่จะแสดงผลนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำไปด้วยแล้วก็ดูการแสดงผลไปด้วยนะครับ จนกว่าเว็บไซต์ของเราจะเสร็จ เราถึงจะเผยแพร่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับ ทั้งนี้ในการแสดงผลเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วยตัว Google Sites นะครับ เนื่องด้วยตัวเทคโนโลยีเว็บนะครับ ตัว Google Sites เนี่ยเขาก็ออกแบบแล้วก็จะทำมาให้เพื่อให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ย สามารถนำไปแสดงผลได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปแสดงผลในส่วนของ หน้าเว็บหน้าจอ ทั่วไปนะครับ ที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจอทีวีนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอที่เล็กลงมานะครับ อย่างเช่นพวกแท็บเล็ตนะครับ หรือแม้กระทั่งเอาไปแสดงผลในส่วนของหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ ซึ่งตัว Google Sites เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของอุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ดูได้ผ่านปุ่มเมนู ด้านบนตรงนี้นะครับ ก็คือปุ่มแสดงตัวอย่างนะครับ เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นการแสดงผลในส่วนของ หน้าเว็บไซต์กรณีที่เราดูด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับ ก็จะแสดงทั้งหมดตรงนี้ตัวเมนูก็จะเป็นสับเมนูย่อยให้เราตามที่เราได้ออกแบบไว้ ในกรณีที่เป็นตัว แท็บเล็ตนะครับ ก็จะปรับหน้าจอเล็กลงมาแล้วก็มีลิงก์เมนูเช่นเดียวกันกรณีที่เข้ามาดูเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วย Google Sites ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็จะถูกย่อให้เล็กลงแล้วก็ลิงก์เมนูก็มาอยู่ทางมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนูแล้วก็มีสับเมนูย่อย คลิกเข้าไปดู เพราะงั้นเราสามารถที่จะ สร้างเว็บไซต์ของเรานะครับ โดยการใส่เนื้อหา ใส่เนื้อหาเสร็จก่อนที่ จะเผยแพร่นะครับเราก็สามารถที่จะกดดูตัวอย่างสร้างไปใส่เนื้อหาเสร็จเรียบร้อย ก็ดูตัวอย่างการเผยแพร่ได้ว่ามีการแสดงผลสำหรับผู้ชมหรือผู้ใช้งานของเราเนี่ยลักษณะยังไงนะครับ มาดูตัวอย่าง ที่เรา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บที่ ดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถที่กดแสดงตัวอย่างตรงนี้อันนี้ก็แสดงผลในหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ ลักษณะการแสดงผลก็จะเป็นประมาณนี้ กรณีที่เป็นแท็บเล็ตก็ย่อลงมานะครับ หรือ ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ ก็จะเอารูปแต่ละรูปนะครับ มาเรียงกัน แล้วก็จะมีเมนูด้านบนตรงนี้ สามารถที่จะ ดูหัวข้อย่อยลงไปได้ัน นี้ ก็เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ก็คือ เราสามารถทจะ ปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเราแล้วก็ดูการแสดงผลไปพร้อมกันนะครับ ก่อนที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ของเราจริงๆนะครับ